ก็กราบสวัสดีสวัสดีคนที่ไปซื้อแอปเปิลนอกโลกเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมิชาผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาฝึกเล่นหาภาคสองภาคแรกผมทำไปแล้วไงอันนี้ไป็นนู้นนี่เสร็จแล้ว ซึ่งวันนี้นะผมจะมาฝึกลากหมามันเริ่มถามว่าใส่อันนี้ไปทำไมใส่เท่ๆเจ๊ๆแล้วก็ไม่ใส่แล้วนะแต่จริงๆผมผมนรียกว่าใส่ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปีกก็ได้นะเอ้ยเอ้ n g ังเ g ็งย g ่ crazy oh no Oh. too little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still trapped in my mind Tape's been in my mind for days Wish I could get away You know it isn't safe for me to be hey, in this space hey, yeah, yeah. Drunk and I miss you unless I'm just drunk Told me to swim, then you watched as I sunk talks you were close Now the only thing I'm holding is a broken soul Knock me down and I'm still falling like some dominoes Oh no, I'm trapped, I can't get out, no Back to the basics, you crazy as hell And I can't bring myself to say I wish you well Trying to be tough in a world that's a place You told me that you would stay I cannot breathe through toxic skies You follow me with your light wrong with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape even if I try to Little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine Still trapped in my mind Singing why fight Gotta move on with my life, well at least I'm gonna try Don't you hear me in the night, cause I'm probably home crying Don't you know that I'm still trapped in my mind I cannot breathe through toxic skies You pollute me with Bye. บ้านาหัวขนาดนั้นไม่ตายหรอเอาเอาอันนี้สกดอันนี้ก็ต้องเป็นเอ๊ะไม่สิอันนี้เป็นเ็นดีกว่า AK รับหัวง่ายกว่า กระเป๋าเพื่อความเท่กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองกระเป๋าสามเท่สุดอยู่แล้ว ุกหัวเลยทุกหัวสักน้อยนึงี่ยนั่นนะแล้วมันขอไปนปาก สิบแล้วดันอุ้ยเดี๋ยวปส้่งรอการกดวิ่งแล้วกดวิ่งกะเป็นอะไรงนะคะ 这种东西拉出来，拉不住。

ดูเสื้อฟรีกระเป๋าก็ฟรีทั้งหัวก็พอฟรีสกินฟรีนี่สกินฟรีเอสเอสยูนิฟรีขอเอาหน่อยไปอ่ะ งก็คิดว่าจะต้องนะอาหารคาหรือว่าก็เลยยิงไปแต่ ผมมันกดไม่ใช่กดไอวอลนะ กดตรงตำแหน่งที่มีไอวอลแต่ตอนนี้ไม่มีวอลในการเป็นวิ่ง แล้วกดตรง กดตรงวิ่งมันจะกลายเป็นตั้งวอล มาชอบทน่นั้นมัชอบมาไอ้วผมกดวางแล้วมันทำให้ผมเสียไอโวฟรีด้วยเองว่าอะไรมา